Gracias. อยากจะนำได้เพื่อ ซับด้วยนะครับขอบคุณแม่พองแม่ทิมด้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณเสน่ห์นะครับคุณเดกนะครับเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับติดตามพวกเราทีมงานซ่องหาสวรรค์และน้องสาวต่างดงนะครับพบกับพวกเราวันที่ 14 นะฮะป่าไม้ของชมทานนะครับแลนวันที่ 15 ข้างวัดตันกงนะครับฝากไปด้วยกันละกันกับพวกเราทีมงานซ่องหาสวรรค์เพชรบุรีนะครับ Megan, Jayatuptan Grab, ทานทีมงานฝันเจตกงสหสวรรค์โอกานาพบกันใหม่กับทุกท่านโชคดีปาตสวัสดครับ